ถึงเธอไม่ไหวอยากจะผูกอตาย ที่บนยอดไม้วันละหลายหลายครั้งตั้งแต่พี่ไปรบพบเธอคั้งโเหมือนถูกมนครังกลับมานอนละเมอจะจนจิตวันนึกถทางหลังทางข้างเรารวมรักกัน อยู่ที่ ลามมาถึงเมืองไทยที่ผ่ายพ้องระตุกตุกตรองคิดถึงโงกลงทุกชั่วมูมยามที่ต้องทนเงียบเหงาทั้งเย็นและเช้าเพราะจิตว่าความ วันทั้งวันคือทั้งคืนยามจะนอน ได้เธอมาเคียงรวมนอนนอนเตียงพี่หกโอกโอ้โอ้โอ้ าหากได้เธอมาเคียงรวมหมอนนอนเตียงพี่คงสุขโขที่จะหัวโตหร้อมโศกเพราะน้อง ที่ไม่หวั่นไหวตะประคองหัวน้องทุกคืนทุกวัน ไม่ห่างไปไหน วันทั้งวันคืนทั้งคืนที่ยอม ครับผมตั้งแตสามทุ่มอันเพลงเดียวครับผม น้ำตาเต้าสังทองสีใสครับผมสงสัยพี่มันกี่สงสัยปันน้องอยู่ไกลถึงหมวกหมวก กินอะไรถึงได้ถอยถึงใจ มองอะไรก็ไม่ใช่เล็กเล็กมองหน้าผากมันทาขนมเค้กใหญ่น้องตอนเด็กๆน้องกินนมจากเราพอใช้ได้เนะสงสัยน้องทำไมตาว่าเปลี่ยนปานเหมือนน้องเหมือนทามองทิ้งไรในน้า con đi làm ơn đi bay vá to định để không kịp quên áo vá qua ngày trăng là cha nó kim nông giả tao mẹ mượn trả lời kim mượn trăng sao sao đến đâu còn kịp thiếu giúp xin mong đồ sâu sâu áp nam papa papa kim ta hỏi cũng เก่าคิ้วทองเหมือนไก่หอบใบเตยไอ้สงสัยไม่เคยได้กินนมผสมเหล้ายังไงก็เมาเมานมสงสัยอยากกินบ้านทำไมไม่สวยอาจจะยิ่งโซจะทิ้งพักมา นาตัวนี้อีปากปลา อย่าไปบอกเมียนะบอกเมียสิว่า ให้กินนมแล้วสองเต้าสองเต้านะเดี๋ยวมันจะไม่ตกเพลงใช่ได้อาสาวสาวในทุกคนกินผิวสูบซีดฟองดูเศร้าเศร้าอาบน้ำปะปาก็ปล่อยเอากินต่อหอยก มีสงสัยที่งานที่วัดทำไมก็สวยอันดูยิ่งโสมสติผาผาต้องเต้นเหมือนกับตูโตพุ่งโลเหมือนนักแก้วนำมาคนนำมาเลยปากปลา อบคุณคุณนักกำลังวัดนองแพรพยานสูงนะครับผมปีหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับผมนะมีเรื่องนั่งรบทุกคนทุกท่านนะครับผมนะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับตอนรับฟันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนทุกท่านเลยนะครับผอการหน้าคว้าใหม่กับพวกเราทีมงานเพื่อนใหม่นะครับขอบคุณครับก่อนจะลาขอคำสัญญา สักหน่อย สวรรค์